อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคครับขอกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องทุก ๆ คน มาเรามารุยกันเลยวันนี้เกมแม่น้ำตลาดภาคครับผมมาเลยกันเลยเลย มาซื้อฟีเจอร์เบ็ดยี่ให้ดูครับผมซื้อฟีเจอร์เบ็ดยี่สิบให้ดูนะ หมุนฟรีจำนวน 12 รอบนะจ๊ะไปกันเลยจ้าพี่น้องทุกท่านเข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สไครต์ให้เราด้วยนะจ๊ะ ทางเหินก็ไปนานเราดูว่าเกมนี้จะแตกหรือเปล่านะผมวันนี้เกมนี้จะแตกหรือเปล่าว้ารี่อู้หูวายเชื่อมอยู่สกายเลยมันม่วงเม็ดนี้สิบไหลลงมาโอ้ยเป็นเรื่องโอ้โหนึกว่าจะไหลนะจ้าเออเคมาลูกอืยังไงเนี่ยกินแห้วหรือเปล่า แห้วหรือเปล่าสสิบองมาโอ้โหเม็ดนี้ จะหมูหรือจ่าหมูหรือจ่าเดี๋ยวก็รู้โอ้โหอีกสามรอบสุดท้ายเฮ้บเอมาสวยงาม เจมาโอ้โหอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยหมดหมดหลายใบโอ้โอ้โหเอามาดอกม่วงเออดอกม่วงดอกม่วงดอกม่วงเออสวยงามวายเม็ดนี้เชื่อมสวยงาม เออเจ็ดร้อยไปดิ เฮ้ยวายเชื่อมโอ้โหอย่างงี้สุดแถว โอ้โหพันสี่ร้อย เฮ้ย โอ้โหอีกห้าร้อยยัดแช่มาไงครับผม โอ้โหสุดจัดประหลัดบอก โอ้โหรู้เรื่องพระรามโก โอ้โหแม่ยะโนะเลยครับผมดอกนี้สีอโยธยาแตกแน่นอนครับผมภาพแม่น้องทุกท่านรางวัลุ่ปเพอร์มิกะ4,400ผมทุกชม เกมนี้แตกครับผมเกมนี้แตกนะ ตามมาดูแล้วก็เข้ามาเล่นตามกันได้นะปักหมุดเอาไว้แล้วผมอยู่ด้านล่างคลิปนี้ครับผมเปิดบินแรกครับผม 200รับไปเลย 250 นะาริบผม โอ้โหโคตรสุดนะครับผมโคตรสุดนะผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะ พบกันใหม่ในวันหน้าวันนี้ขอลาไปก่อน ขอให้ทุกคนทุกคนเฮงๆ กดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยไปละจุ๊บจุ๊บ